ดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงลุงไพลมูลกลาง หนูเป็นอาสาสมัครยูวันมกุเทศประจำแหล่งโบราณคดีบ้านนามประสาค่ะ วันนี้หนูจะพาพาไปเที่ยวหลวงพุทธคนที่หนึ่งหลวงพุทธคนที่สองและหลวงพุทธคนที่สามค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นหลวงพุทธคนที่หนึ่งลึกประมาณ5เมตร50เซนติเมตรค่ะ ส่วนหมายเลขสามและหมายเลขห้านะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพี่น้องกันค่ะ เพราะหันศีรษะไปทางทิศเดียวกันและอยู่ในชั้นดินเดียวกัน ส่วนหมายเลขสิบและหมายเลขสิบเอ็ดนะคะ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกันค่ะ เพราะถูกฝังในที่เดียวกันและอยู่ในข้างกันค่ะส่วนหมายเลขสิบสามและหมายเลขสิบสี่นะคะ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในยุคหินในยุคหอย เพราะใส่กำไรเปลือกหอยและใส่กำไรหินอ่อนค่ะส่วนหมายเลขห้านะคะที่เราเห็นเป็นภาชนะเยอะๆ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยในยุคนั้น หรืออาจจะเป็นคนที่สำคัญในยุคนั้นค่ะ และส่วนหมายเลขสามนะคะที่เราเห็นเป็นวันตนี้ปักอยู่ที่หน้าอกกรมศิลปากรสันนิษฐานว่ายากอาจจะวางไว้ให้ใช้ในพบหน้าหรืออาจจะถูกฆาตกรรมค่ะ ส่วนหมายเลขสองและหมายเลขสามนะคะ จะเป็นคนยุคที่ไม้ดำค่ะ เพราะใช้ภาชนะที่เป็นสีดำเคื่อมาจากแกะเผาค่ะ และยุคนี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมดส่ยุค ยุคแรก3,000 ปี ยุคที่ 2 2,500 ปี ยุคที่ 3 2,000 ปี และ ยุคที่ 4 1,500ถึง1,800 ปีค่ะและรุนี้มีการมัดตะสางทั้งหมด 4 แบบ แบบที่1มัดข้อเท้า แบบที่2มัดข้อมือ แบบที่3มัดหัวเข่าและแบบที่4ข้อมือกับข้อเท้าค่ะ เราสามารถสังเกตได้ว่าหมายเลข คะจะเป็นกำไลสำลีที่ทำมาจากดีบุตรและทองแดง ซึ่งดีบุตรและทองแดง ที่จริงนะคะจะเป็นสีทองแต่เกิดปฏิกิริยาขึ้นสนิมจึงกลายเป็นสีเขียวค่ะ และส่วนที่แข็งแรงที่สุดของสมัยก่อนนะคะคือฟัน เพราะสมัยก่อนจะใช้ใบข่อยถูฟันค่ะ และเราสามารถสังเกตได้ว่าสองโค้งนี้จะถูกมัดที่ข้อขา หัวเข่าและข้อมือค่ะ ต่อการเสียชีวิตมากกว่าค่ะ และอายุของผู้หญิงจะ 35 ผู้ชายจะ 36 นะคะ เพราะเขามีโรคระบาด ไม่มียารักษาโรคค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นหลุมคนที่สองลึกประมาณ 4 เมตร 80เซนติเมตรที่จริงแล้วตรงนี้มีทั้งหมด 7 โคอีกหกโคไม่สมบูรณ์จิงนำไปจัดแสดงต่อที่พิพิธภัณฑ์พิมายค่ะ และตรงนี้นะคะขุดค้นพบเจอเสียงพระพุทธรูปและลายปูนปั้นสมัยทวารวดีอีกด้วยค่ะ และที่เราเห็นเป็นโครงมบกระโหลกศีรษะนะคะ จะเป็นสัตว์จำพวกหมูป่าค่ะ และส่วนฐานด้านหน้าสุดนะคะจะเป็นหานประติมากรรมใช้สำหรับรองรับเสียงพุทธรูปและจะเป็นชิ้นส่วนทำโบราณคดีจะใช้ประกอบในการสร้างปราสาทค่ะ ่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นหนูพุดคนที่3ลึก5เมตร 50เซนติเมตรส่วนหมายเลขสิบนะคะที่เราเห็นทางขึ้นโค้งกรมศิลปากรไม่กล้าขุดต่อค่ะ เพราะถ้าขุดต่อดินอาจจะถล่มได้ ส่วนหมายเลขสี่ที่เห็นเป็นกระโหลกศีที่ไม่เห็นกระโหลกศีรษะนะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่ากระโหลกศีรษะอาจจะสลายไปกับดินหรืออาจจะถูกประหารค่ะและส่วนหมายเลขหกนะคะเป็นเพียงโค้งเดียวที่ใส่เครื่องประดับ และส่วนหมายเลขสิบสามเป็นเด็กทาลูกสองคนถูกยัดใส่หม้อขนาดใหญ่เราทุบให้แตกค่ะลุมนี้นะคะ กรมศิลปากรสันนิษฐาน ว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกัน น่าจะมีคนในคนหนึ่งทำผิดร้ายแรงทิ้งได้ปัญหาในครอบครัวค่ะ และเราสังเกตได้ว่าหม้อทุกหม้อจะถูกทุบให้แตก พอเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนในคนหนึ่งทำผิดร้ายแรงทิ้งได้ประหารเจ็ดชั่วโคตรค่ะ หรือไม่ให้เอาภาชนะไปใช้ในภพหน้าด้วย